มาผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆทท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้เรามาอยู่กันในสลับพี่จิกันอีกเช่นเคยนะครับผมเอาทุนมา1,000บาททวนนะครับนะมาจัดเบ็ดสิบกันไปก่อนละกันล้างครับกัน10สปินเช่นเคยนะครับนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไทยริเวอร์บันเดอร์กันนั่นเองนะเออตลาดน้ำกันนั่นเองนะครับผมนะ จัดกันสักหน่อยมา ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมนะเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับ เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเมื่อนะจัดไป วันนี้ก็มาจากกันสักหน่อย ดูยิ่งะแต่ดีหรือเปล่าไฮริเวอร์วันเดอร์หมุนมาว่ายังไงตัวดิบตัวดีมาเปล่า โอ้โห ยังไม่มานะ เดี๋ยวเราเข้าไปใส่กันยั้งๆในฟรีเกมแล้วกันนะครับผม มาขอแจมแจมขอแจมแจมล้างกราฟอีก 4 สปินนะครับผมนะ โอ้โห เน็ตไม่ค่อยดีนะวันนี้ขออภัยด้วยนะครับนะ เออ มา จัดฟรีไปเลยแล้วกันนะครับ ไม่รอช้า ขอแจมแจมแหลมแหลมเด้อเนาะฟรียังไม่เท่าไหร่ ในฟรีขอแจมแจมก็พอจัดไปองสปินจุก ๆ นะครับนะ ขอหลาย ๆ ขอหลาย ๆว่าเข้ารัวๆอะไรเงี้ย วายเกมนี้มันอยู่ค้างแล้วไงเนี่ยวายมาแล้ววายช่อง3จังหวะนี้อยู่ค้าง2ครั้งว่ายังไงดีเคด้วยเข้ามางี้ สวยงามถือว่าเก็บตัวคูณกันไปนะครับนะยังไงกันต่อสวยยังไหลต่อได้อย่างนี้ก็สวยงามไปเลยตัวคูณไปคูณ 4 แล้วยังไหลกันต่อได้อย่างนี้เออแจมแจมไว้มาดีไว้มาดีไว้ทรงมาดีอยู่เมื่อนทรงมาดีอยู่ถือว่าเก็บตัวคูณกันไปนะครับผมนะตัวคูณไปคูณ5แล้วจังหวะนี้เออผักกาดมาจังหวะนี้สวยงามเลยครับผมยังไงต่อดี ขอไหลๆเพื่อนขอไหลๆเจ็ดสปินนะครับผมเออ นี่ไงจังหวะนี้วายช่องสามมาอีกแล้ววายช่องสามไหลๆหรือเปล่าวายช่องสามจะไหลๆโอ้โห ไม่ไหลว่ะ สวยงาม10 มาเต็มกราวแล้วไปยังไงต่อ A A มาหรือเปล่า A ช่องสามไหลมังงี้สวยงามอารามแท้ไปดิเขาโอ้โหสองร้อยกว่าบาทดอกนี้แล้วไปยังไงต่อไหลไหลกันต่อได้เคด้วยแล้ววายช่องสามมาต่ออย่างนี้ต่อได้พากานะ ผมเห็นนะเหมือนพากากับ A โอ้โหคึ้นกราบไปดอกนี้แตกไปพันห้าเช็ดเคแล้ววายยังไหลต่อหรือเปล่าวายยังไหลต่อได้เจจังหวะนี้300กว่าบาทอีกดอกนึงนะครับนะเช็ดโคกโอ้โหมาต่อแบบไม่หยุดไม่หย่อน มากันต่อแบบไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยครับจังหวะนี้วายเข้ารัวรัววายเข้ารัวรัวไปเลย แล้ววายช่องสามยังมาต่อยังไหลต่อได้อยู่นะครับแล้วคูณไปคูณ15แล้ว ตัวคูณไปคูณ15 แล้ว โอ้ยก้อนใหญ่ก้อนโต ก้อนโคตรใหญ่โคตรโตมาตั้งแต่เริ่มกันเลยผมซุปเปอร์ไปกลับไป 2,400กว่าบาทนะเช็ดเคมาดีจัดจัดบอกได้เลยว่ามาดีจัดจัดครับผมดอกนั้นดอกเดียวพันห้าเออเอาเรื่องจัดจัดนะหมดกอกแล้วอ๋อขอยนิดนึงได้ไหม ตัวคูณคูณสิบห้าแล้วเนี่ย ตัวคูณคูณเยอะขนาดนี้แล้วขออีกหน่อยหนึ่งได้เปล่า เออ ขออีกหน่อยหนึ่งยังดีเว้ย อยากไหลต่ออะไรไหมไหลซะด้วยเอเออแจมแหลมแมวไปดีครับสามพันแล้วนะ ทุนเรา ทุนเราไต่ไปสามพันแล้วผมก้อนใหญ่ก้อนโตไปก้อนหนึ่งนะสองร้อยสิบแปดบาท มาดีบ่มาดีบ่แจมแหลมแมวับผม แต่เัิ่หมาสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเมื่อนะ ถือว่ามาดีจัดจัดนะครับไปขอยักขยับไปเบ็ดยี่เลยแล้วกันนะครับนะล้างกราบกันสิบเป็นเช่นเคย ก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปักหมดเอาไว้ได้เลยนะครับผมสมัครสล็อตฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะครับนะจัดไป มีโปรรับให้ตลอดเหมือนเดิมนะเพื่อนนะรีบจัดรีบจัด โอเค ใกล้หมดละสิบสปินลังกราฟเราไปอยากตีกันต่อเลยผมพันห้านะ รอบนี้ รอบนี้ซื้อไปพันห้ามาดูดิว่าจะแตกให้เราเท่าไหร่เบ็ดยี่เบ็ดสิบแตกไปสองพันกว่าเมื่อกี้ เบ็ดยี่ต้องแตกเยอะกว่านั้นหรือเปล่า จัดมาขอดี ๆ นะเพื่อนนะ เออวายมาอย่างนี้เต็มกราไปผมแล้วโอ้โหเล้วายการันตีกันแตงบอกเลยว่าจังหนับแน่นอนวายการันตีกันแตงมาแบบนี้ว่ายังไงดีล่ะครับผมดอกนี้ว่ายังไงกันต่อ ดอกนี้ว่ายังไงต่อเออหมับควายไปอีกดอกหนึ่งนะแล้ววายช่องสองมาต่อวายช่องสองมันไม่เคยทำให้ผมผิดหวังอยู่แล้วเช็ดเคมาดิครับถือว่าเก็บตัวคูณกันไป ถือว่าเก็บตัวคูณกันไปมาดีอยู่นะเออเช็ดเคแล้วดูตัวคูณมันไหลแล้วดูตัวคูณมันไหลแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยเว้ยก้อนใหญ่ก้อนโตมาตั้งแต่เริ่มเลยเว้ย421 บาทเอาเว้ยเอาเว้ยมาดีมาดีทรงมาดีอยู่เพื่อน แล้ววายช่องสามมาจังหวะนี้ว่ายังไงนะครับ ผมเห็นคิวผมเห็นคิวเข้าอย่างนี้สวยงามไปกันต่อ ไปกันต่อไหมว่ายังไงดียังได้อยู่เว้ยยังได้อยู่เว้ยเออมานะครับเคด้วยเคด้วย ช่องแรงมาหรือเปล่าไม่มาแต่เจมาแทนวายช่องสองมันไม่เคยทำให้ผมผิดหวังอยู่แล้ววายช่องสองไม่เคยทำให้ผมผิดหวังอยู่แล้วมาดี แล้วดูตัวคูณตัวคูณไปคูณสิบเอ็ดแล้วยังไหลต่อไม่หยุดไม่หย่อนนะครับมาเช็ดเคเช็ดโคกโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย อะไรกันครับเนี่ยหมับเข้าให้อีกดอกหนึ่งโอ้โหไหลรัวๆ เลย ไหลรัวๆ เลยผมดอกนี้นะ ก้อนโคตรเดี่ยโคตรโต ก้อนโคตรเดี่ยโคตรโตใหม่ก้อนหนึ่งแล้วจังหวะนี้ซุปเปอร์มันกลับไป1,500 กว่าบาทนะเช็ดเคกำไรแล้ว แต่ดูเคด้วยมันเข้าแล้ววายช่องสามมา อีกจังหวะนี้ก็ไหลต่อกันไปที่เขาโหตัวแพงซะด้วยไงแล้วตัวแพงมันเข้าซะด้วยไงแล้วดูมันไหลแบบครึ่งกราไปอีกดอกหนึ่งโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยไม่ใจดีจัดเลยเลือกพากไม่ทันแล้วนะนะโอ้โหแล้วจีมาต่อวายช่องสามมาต่ออีกแล้วเอมาไหมเอเอช่องสองเอช่องสองว่าไงเอผมเห็นเอเต็มกราฟเลยนะจังหวะนี้ขาดเอช่องสองเท่านั้นเอช่องสองมาหน่อยเฮ้ยโอ้โหเอยังไม่เข้าอีก มึงเอาเอมาให้กูได้ไหม นี่ไม่เข้าเสียดายจัดเลยแต่ไม่เป็นไรทุบเพิ่มกันไป 1,900กว่าบาท โอ้โห ไม่ต้องเอาเอแล้วจังหวะเนี้ยเอเอออะไรไม่เอาแล้วเว้ย จังหวะนี้อะไรก็ได้แล้วนะครับนะ โอ้โหไหลโหดจัดจัดว่ะ มาดีชิบหายเลยลายไทยริเวอร์วันเดอร์นะมาสองสปินสุดท้ายนะครับสองสปินสุดท้ายหมดกล่องแล้วว่ะเอ้ยนี่นึงดีดูตัวคูณไปคูณ20 กว่าแล้วเอาให้หน่อย เป็นสุดท้ายแล้วนะครับนะ ส่งท้ายกันหน่อยไหม ส่งท้ายกันหน่อยสักดอกหนึ่งไหมโอ้โห ไม่มีแล้วนะครับผม โอ้โหถือว่าแต่โหดอยู่นะ นี่ไงแต่พัหนึ่ง4,100กว่าบาทเจ็ดขี้เอาเรื่องกระเบื้องราวจัด ๆ เลยมา อ่า เดี๋ยวจัดจัดทุนให้มันเหลือสัก 5,500แล้วกันเนาะ เบ็ด70ไป เบ็ด70 กับเบ็ดเบ็ด2เนาะ ไม่ต้องแตกแล้วนะพอแล้วเอาทุน 5,500สวยๆไป แต่มันมีเศษ 50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 ถ้าอยากร้องให้ผมไปเล่นเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อน เดี๋ยวผมจัดให้นะครับนะ โอเคไว้เจอกันใหม่เพื่อนคลิปหน้านะครับ บ๊ายบาย สวัสดีครับ